แปะลูกบอลมาอีกเอ้าคูณเจ็บไป แว่นตาไหม แว่นตาไม่มาเป็นคาราเบลสี่หมื่นสองแล้วตอนนี้ บวกมาอีกหมื่นเจ็ดเป็นเมื่อนเองคำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปี ก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ย ละครับผมก็กราบสวัสดีสวสดักันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับไอ้หำแลนั่นเมื่อนะวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาเล่นเกมสัตว์น้ำสงการอีกเช่นเคยนะครับผมนะ เราเคยเล่นไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมนะ เมื่อประมาณต้นเดือนนะประมาณวันที่ 9 วันที่ 10 นั้นเมื่อนะ มาวันนี้จะมาลองอีกครั้งนะครับกับทุน580 นะครับผมมา เสียงก็จะเป็นแผลบแห้งๆกันนิดนึงนะครับเพื่อนนะ ควันลงจากสงการนะเสียงหายกันเลยทีเดียวเชียวหนักหน่วงครับหนักหน่วงมา วันนี้ร้อนร้อนมาอัดน้ำสงการกันซะหน่อยมามา เดี๋ยวเรามาเสียงดังนิดนึงลดเสียงก่อนลดเสียงก่อนเอาสักเท่าไหร่ดีสัก 30แล้วกันเพื่อนไป10 เปิดก่อน ิบเปิดแรกไปว่ายังไงรัตนาใส่เต็มคอรอเต็มแข้งเลยไหมไม่มาหรือว่าเปิดแรกจะมาให้เลยนะไม่มานะมาไหมใส่เต็มคอรอเต็มแข้งมาสิไม่มาเย้วมาหน่อยนี่เออข้าวมาหนึ่งชุดื้อสาวสาวมาเออุูนห้าไปดิเอาอย่างนี้มันเอาอย่างนี้มาอีกมาให้หน่อยเดียว ่จอตนี้บวกมาอีก900ครับผม906เอาเอาได้อยู่เพื่อนเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเัวโตหมดก่อนนั่นมนะ แต่บวกมาพันเอาเพิ่มกันเลย 70 ก่อนละกัน70ก่อน60 60 60ก่อนนะครับเพื่อนนะไปสัก30 เปิดเลยไป 60มาเปิดแรกมาโอ้โหเต็มคาราเบลเลยเพื่อน อู้ยเอาดิเอาดิขันน้ำมาอีกคูณเท่าไหร่กรเต็มคาราเบลมาอีกไหมโอ้ยมามาอีกห่วงยางมาไหมครับคูณโอ้ยคูณเต็มคาราเบลอีกแว่นตาโอ้โหเห็นเอลยสุดยอดคูณชิบเจ็ดไปโอ้ยเพื่อนๆเอ้ยดอกนี้ รู้เรื่องกับหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบเก้าว่ัผมโอ้เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลนี่แหละเพื่อนอย่าให้ได้เข้านะอย่าให้ได้เอมาหนึ่งชุดขออีก คูณห้ามาแล้วลูกบอลแถวแรกไม่ลงนะแหมเคมา แถวแรกไม่มีเคแถวสองแถวสามไม่มีเคอีกสแกตเตอร์มา แหมอย่าเพิ่งเงียบขนาดนั้น อย่าเพิ่งเงียบจ้ะสแกตเตอร์ก็มา ขันไม่มาแถวสามมาอีกสิมาอีกสิมาอีกขอหน่อยฮิ้าเปิดแล้วสิบ มาดิไม่เข้าเลยเพื่อน เงียบใส่คัตเตอร์มาบ่อยซะเหลือเกิน มาไหมขาโอเคไม่ข้าวเปิด เอ้ามาเอมาหนึ่งชุด มาอีกไหมแวนตามาครับผม คูณหกไป อืมาแล้วครับมาแล้ว มาแล้ว ขันน้ำโอ้ขันน้ำเต็มคาราเบลบนเพื่อนเลยคูณเก้าดอกนี่ห้าพัน ดอกนี่ห้าพันข้าวมาอีกลูกบอลมาอีกเอ้า จุดนี้บวกมาอีกเท่าไหร่ครับผมอุ้ยหกพันสองเป็นเอ้ยเกือบสองหมื่นแล้วเกือบสองหมื่นแล้ว ว่าอย่างไรซักคัตเตอร์มามามา มาไหมอุ้ยยิงเลยป้ายไปหนึ่งเดียวเอาไปเลยป้ายไปอีกแล้วเอามาหยุดหยุดเอ้ยพอได้แล้วครับผม ไอฟรีซับเป็นพลังอีกสักตัวไหมไม่มาได้สามตัวมาสิบสองเปิดเพื่อนๆมา มารุ้นกันกับสิบสองเปิดนี้ไปกันครับผม ว่ายังไง เปิดแรกเงียบ เปิดสองเงียบ เปิดสามเอาเอมาหนึ่งชุดเองนะถูสี่ละโอเคมาอีก อื้อ ไป เจมาแถวแรก อื้อ นั่นแหละ คูณเจ็ดไปลูกบอลไม่มานะ แต่บวกมาสามเก้าหกนะเก้ามา เออ คูณสิบเอ็ดไป แม่เงียบไม่เข้าอีกแล้วอีกรัาเปิดแม่หายก้าวมาเออคูณสิบสี่ไปเออขอแค่เข้าเออเจมา ขอแค่เข้า ขอแค่เข้าเท่านั้นเองเอมาแถวสามเอมาเอมาเอไม่มาแถวสามบวกไปห้าร้อยเก้าสิบสี่ โอ้โหแว่นตาเพื่อนๆเลยเต็มคาราเบลคูณยี่สามไปด้วยห้าพันครับผมโอ้โหช็อตนี้เอาเรื่องสิไม่เป็นชุดคูณยี่แปดไปคิดคิวไม่อีคูณสามสิบโอ้โหคอมโบอย่างดุคิดเคมาเคเคไม่เข้าแถวสามแหมน่าเสียดายมาเลยอีกสามเปิดห้าพันเจ็ดครับผมโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่อง เอาอีกสองเปิดเอาไงอืออีกเปิดสุดท้ายว่ายังไง โอ้โห นะฟีสปินชันนี่บวกมาหกพันเก้าครับเพื่อนๆได้รางวัลก้อนโตไปรับไปเลยครับผมไปกันต่อมา มาอีกมาอีกอย่าเพิ่งเงียบขนาดนั้น เอาสแคตเตอร์ว่ายังไงว่ายังไงอีกไม่ไม่มาตัวสุดท้ายว่ายังไงโม้เพื่อนเอ้ยไม่มาให้ฉะนั้นมาอีกสแคตเตอร์มาอีกโอ้หหวังดีเลยกันมาไหมบี้เลยไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหหยุดเมื่อเลยเลยอีกแล้วเลยอีกแล้วมา ย้อนกันบมาไม่ย้อนเลยเพื่อน มาอีกไหมอีกไหมไม่มาสแกตเตอร์มาแบบเอาหมดออโต้หมดมาอีกสักสิบเปิดเพื่อนตอนนี้ผมขึ้นเบ็ดร้อยยี่สิบไปเลยขอสิบเปิดสุดท้ายแล้วกันนะฮะมาลุ้นกันสิบเปิดสุดท้ายว่ายังไงโหอย่าเงียบขนาดนั้นอือโอ้โหเพื่อนโหเงียบมากเงียบมาก เหมือนจะไม่แจกแพ็คครับผมเออเอมาหนึ่งชุดเออมันต้องอย่างนี้ อะไรจะมา อืมอู้เอาเบสิกมาด้วยเอาสิบกับห่วงยางมาห่วงยางม้ามา ผู้หญิงเต็มแถวไป โอ้โหคูณสิบสามพุ่นลอกปิ้งไปหมื่นหกแมตตูลูบอลมาอีกเอ้าคูณเจ็ดไป แว่นตาไหมแว่นตาไม่มาเต็มคาราเบลสี่หมื่นสองแล้วตอนนี้บวกมาอีกหมื่นเจ็ดเป็นเมื่อไหรอเต็มคาราเบลเต็มคาราเบล ใส่เต็มคอรอเต็มแข้งกันไปเลยทีเดียวเชียวหมดแล้ว อีกสิบเปิดสุดท้ายมันนะเพิ่มเพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึงสิบเปิดสุดท้ายเอาไปเลยร้อยหกแล้วกัน ถ้าสิบเปิดนี้ไม่เข้านะพวกผมพอเลยนะไปครับผมสิบเปิดนี้ผมพอเลยนะไม่ถ้าไม่เข้านะว่ายังไงผู้ชายไม่เข้าแถวเคไม่เข้าแถวถามมาไหม ไม่เข้าเลยโอ้โหเพื่อนๆเอ้ยสิบไม่เข้าแถวแรกโอ้ยไม่เข้าสักตัว เหมือนจะไม่แจกแล้ว เหมือนจะไม่เอาตายอยู่โอ้โหเต็มช่องไปขออีกขออีกสักชุดอืมเอาไปสิบอยู่ ลูกบอลมาดิขอลูกบอลมาดิลูกบอลอืมลูกบอลไม่เข้ามาอีกสองเปิดอืมอีกเปิดสุดท้ายว่ายังไงมังพอดีกว่าเพื่อนเปิดไปสิบเปิดเข้ามาเปิดเดียวนะเดี๋ยวปารีนากันเลยตอนนี้เราบวกมาสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับผม